สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นข้อความนะคะ หรือว่า convert to text นะคะ การใช้โปรแกรม Word นะคะ สามารถแปลงข้อมูลในตารางนะคะ ให้เป็นข้อความ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการใช้ข้อมูลที่เป็นการจัดข้อความอย่างเดียวนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. นะคะ คลิกเลือก ตารางที่ต้องการแปลงให้เป็นข้อความนะคะ 2. นะคะ ให้เราคลิกแท็บของ Layout นะคะ แล้วเลือกกลุ่มคำสั่ง Convert to Text นะคะ อยู่ในกลุ่มของ Data นะคะ ในแท็บ Layout บน Table Tool นะคะ ซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง Convert Table to Text ขึ้นมาทันทีนะคะ หลังจากที่เราคลิกแล้วนะคะในหน้าต่าง Convert Table to Text นะคะ สามารถคลิกเลือกรายละเอียดนะคะ เช่นในคำสั่งของ Separate Text with นะคะ ให้เราคลิกปุ่มด้านหน้านะคะ รูปแบบเมื่อแปลงข้อความแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกโอเคค่ะ นี่ก็คือตัวอย่างผลลัพธ์นะคะ จากการแปลงข้อมูลในตารางนะคะ ให้เป็นแบบข้อความ หรือแบบแท็บนั่นเองค่ะ